มีคนบอกว่าให้ร้องฟันสิงโตให้เลี้ยงจาก 1 2 3 ไปเนาะค่ะ แต่ว่าต้องเล่นก่อนเก้าโมงเท่านั้นต้องเล่นตอนเศร้าเนาะโอเค กะเลยต้องมาร้องเบิงก่อนเนาะค่ะอันดับแรกก้อนสิได้ฟันโอ้โหสามสิบสองบาทเลยเอาเรื่องก้อนสิได้ฟันก็ต้องให้มันเข่าฟันสิงโต ก่อนเนาะไปปรับไม่เป็น 15 บาทเนาะค่ะโอเคสำหรับมือนี้ไม่ได้ใส่ออโต้เนาะค่ะ เดี๋ยวสิร้องสลับกันไปเรื่อยๆ เบิงเออว่าแบบไหนมันดี โอเคค่ะ บวกมาอีก 30 บาทเนาะค่ะ อ่ะบวกมาอีกหาบาท อ้าว โลมาอีกสวยงาม ขอองุ่น เออองุ่นโต๊ะค่ะ โอเค โอ้โหแจกกันบ่มาให้ แจกกันกับโลห้าสลับกันนี่ได้ต่อข้อมโบแน่นอนเนาะค่ะโอเคห้าหอสองร้อยเขาปั๊มมาอีกเทียนึงเนาะ อ่าแจกัน โอ้โห แถวหนึ่งมาเลยว่ะ โอเคบวกมาสามสิบห้าบาทเนาะค่ะ เออมาอีกยี่สิบบาท รุ่นย่างเดียว รุ่นที่มันเขาฟันสิงโต จังสิได้ใส่สูตรเนาะค่ะ เออ เออแปดสิบบาทสำหรับฟันสิงโตนี่ ถ้าสมมติว่าร้องสูตรนี่หรือว่าเขาหนูนะว่ามันเป็นน้ำดวงคนนี่หรือล่ะ เคยเคยเห็นคนกดอีหยังกันในจะโลบ่โอเคแจกกันค่ะโอเคค่ะบวกมา 20 บาทเนาะเดี๋ยวค่อยๆ เล่นไปเรื่อยๆ เนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เพิ่งได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมนะคะหนูนะได้ปักหมุดลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิป กะกดเข้าไปแล้วกะร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขากันได้เนาะค่ะกะเอามาร่วมสนุกกันได้เรื่อยๆสู้มือเนาะค่ะ มือนึงกะหลายรอบเลยเออคอมโบสอง คอมโบสามมาค่ะ แจกัน โอ้โหบวมาให้บวมาให้เนาะค่ะ บวกมาหาสิบห้าบาท โอเค ก่อนอื่นปรับไม่เป็น 30 บาทก่อนเนาะไปค่ะ พอ 200ปรับเป็น 30 บาทเลยเนาะค่ะสูตรสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ค่อนข้างไปไว้เนาะโอเค โอ้โห แถวหนึ่งมา โลเออหกสิบบาท โอเคค่ะ ตอนนี้ไดีเขาฟรีสปินซีครั้งเนาะค่ะร้อยเจ็ดสิบบาทมา ขอจักรอยนึงแน่กับพอออกนี่ได้ปรับใหม่เลยนะ โอ้โหฟรีสปินบ่เข่าเลยอย่างวะร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะขาดีหาสิบบาท เออเจ็ดสิบบาทป่ะอังุนค่ะ สวยอีกเที่ยนึงโอ้โหบอมาให้โอเค น่าจะได้ปั๊ใหม่เรียบร้อยละเป็นีอยสามบาทวะเออไปขอเนุญาตปั๊มไม่เป็นหกสิบแล้วค่ะ ค่อยๆเล่นไปสำหรับผู้ใดที่ว่าให้กดติดตามกะขอฝากไว้น้ำเลยเนาะค่ะ โอ้โหสองแถวมา 320 บาท โอเค 360 บาทเนาะค่ะ โอ้โห เสียดายเออ 20 บาท โอ้โหไม่ค่อยเห่าเลย ว่ะ เดี๋ยวว่าลอยหนึ่ง อันนี้หนูนะเล่นตอนแปดโมงเลยเนี่ยไม่ค่อยเข่าบันไดเลย โอ้โหไลาดีนะเมื่อกี้จะบ่ไม้อย่าวะเออร้อยสี่สิบบาท โอ้โหห้าร้อยยี่สิบบาท โอ้เพราะไปเล่นเกมพวกแบบพี่จีม มันไวๆๆเรามนเล่นโลมานี่รู้สึกว่ามันซ่าๆเนาะคอยเล่นไปแล้วค่ะโอ้โหบอลนะพวกเขาเสียดายไลฟ์มันว่าได้เนาะค่ะ สวย 80 บาทมา โอเค สภาพ เออ 360 บาทมาได้มา โอ้ยบ่ขึ้นพันหนึ่งจากเทีย ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วค่ะ ตอนนี้ยังบ่ไปใส่เลย โอเค ยังบ่มีช็อตที่แบบโป๊ะป้าโป๊ะป้าบันไดมันอยู่ที่เวลาเล่นอีหลีนะ โอเค โอ้โห ขาดข้างเดียว ขาดข้างเดียวนะคะร้อยหกสิบบาท ไป ค่อยๆไต่ขึ้นไป เออโลมาค่ะ สวย ขอดาบขวานดิ เออ มาแล้วดาบขวานอังุ่นตรงลงไม้อีก โอเค อีกเทียนนึงมา ขออีกเทียนนึงบอกมาหายว่าเป็นอย่างต้นนี้ได้เขาฟรีสปินซีครั้งนะคะสะสมที่หนึ่งร้อยบาท อืมไป โอเคยี่สิบบาทมาโอ้โห ไลฟ์ไม่ได้ สวยยี่สิบบาท เออได้โลยูไป ขอเอางุ่น โอ้โหองุ่นบอไม้สภาพ หนึ่งร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะว่าไปใส่ยี่หลีละเบิ่งว่ะร้อยยี่สิบมา ขาดเท่าไหร่โอ้โห ขาดหกสิบยี่สิบบาท โอ้ยโลโอ้โห ไม่ค่อยเหาบันไดเนาะ เวลานี่โอ้โหหกร้อยบาทมา อาหุ่นสวยอีก80บาท เออ บิ๊กวินแตกแล้วเนาะคะ่ะบิ๊กวินแรกของมือไปค่ะ 680 บาท ปั๊บไม่เนาะค่ะ เป็นรอยหาซิปโอเค ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะ มา พอรอดพอรอยหาซิปนี่ละเล่นง่ายแล้ว โอเค โอ้โห เออ 200บวกมา200 บาทเนาะค่ะ เอางุนมา แจกันค่ะสวย โอ้โหนี่อย่างวะเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงอีหลีละร้อยนึงค่ะดาบขวานมา อางุนค่ะ สวยงาม ขอโล โอเคค่ะโลเข่ามา อีกค่ะสิบบาท คอมโบซีเข่าเข่าฟรีสปินเนาะค่ะสะสมที่ซี่ร้อยบาท โอเคฟรีสปินซีห้างค่ะ เออหาสิบบาทมา โลตกลงมาได้อีกค่ะ สวยดาบขวานลงมาได้อีก เออคอมโบสามมาได้ยูบวกสะสมที่เก้าร้อยบาทเนาะค่ะ ตอนนี้ โอเคคอมโบหนึ่งโอ้โหบ่ค่อยต่อคอมโบเป็นไนวะหาสิบบาทค่ะเอางุนเออ โอ้โหเต็มแถวสี่ร้อยหาสิบบาทสะสมที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครั้งสุดท้าย เออสี่ร้อยแจกัน ไปอีกโอ้โหบ่ไม่โอเคค่ะ รอบนี้เอาเรื่องได้มา1,950 บาทเนาะค่ะ โอเคห้าสิบบาท แจกันอางุนมาดิ โอเคอางุนมา ขอแจกันอีก โอ้โหโบมาให้ร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ โอ้โหได้ติดได้ยูแต่คอมโบสามอะว่าขืนคอมโบสี่เทีย อ่าสิงโตมาโอ้นึกว่า้อ้แจกันจิตตกล็อกสองโอเคค่อยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เออห้าสิบบาท แจกันค่ะสวยสิงโตตกลงมาได้ เออได้โลน้ำค่ะโลตกลงมาอีกคอมโบซีมาแล้ว สวยคอมโบหาตรงเขาแล้วล่ะโอเคอ่งุ่นคอมโบหกโอ้โหมาอีหลีว่ะคอมโบหกอีกเทียนึง โอ้โหบ่เป็นอย่างคอมโบหกเลยฟีสปินสิบครั้งแล้วค่ะ มา พอแถวหนึ่งจักสองสามรอบก็พอเลยมาเออลอยหนึ่งโอ้โหไว้อุตสาห์เชื่อมย่างหลายห้าสิบบาท โอ้โหบ่ไม่อู้ขาดสิงโตอันเดียว ขาดสิงโตล็อกแรก โอ้โห แถวหนึ่งแถวหนึ่งได้ปะแจกัน สภาพ เออ อย่างวะ แถวนึงพวกเขาเลย ซีช่องค่ะ โอ้โหเมืองทหารเมืองทหารเลี้ยงกันสามอัน โอเค รอยหนึ่งเฮ้ยบวกไข่เข่าอะบวกเข่าอิหลีได้เนี่ยพันเจ็ดค่ะ โอ้โห าสิบบาท โอ้โหสองร้อยห้าสิบอางุ่นสวยสองร้อยโอ้โหว่าค่อยม้าบันไดอีหลีว่ะ อ่ะ เดี๋ยวลูนักอะ่ะ ขอพอซ้ำนี้กันแล้วกันเนาะค่ะสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเนาะน่าจะดันต่อว่าค่อยไหวบันได เอาเป็นเอ่อมืออื่นสิเปลี่ยนเวลาเลนอีกเทียนึงกันแล้วกัน โอเค เดี๋ยวทั้งใดดูนะค่ะ ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจ